เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะได้ได้ยินได้ฟังมาบ้างเลยเพราะว่าผมก็เล่าผ่านทางรายการก็บ่อยนะ มันแต่จำไม่ได้ละรายการไหนแต่เรื่องเนี้ยเล่าไว้นานละนะครับผม บางคนก็อาจจะลืมไปแล้ว ผมก็เอามารีเฟรชใหม่แล้วกันเนาะครับก็สะพานลอยเดิมเลย เวลาเดิมเลยครับผมห้าทุ่มเหมือนเดิมเลย ก็คือวันนั้นหลังจากที่ขับรถมาแล้วก็มาจอดจุดๆเนี้ยนะครับ มาส่งผู้โดยสารตรงนี้เพราะนั้นพี่รับผู้โดยสารออกมาจากต็นแถวสะพานลาดเทวี ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับ นักท่องเที่ยวราตรีนั่นแหละครับเป็นชายหนุ่มตอนนั้นที่ฟังเดือดช็อกอยู่ ทีนี้เราก็ขอรายการ เพราะตอนนั้นรายการเดือดช็อกเนี่ยยังเปิดทางขึ้นวิทยุอยู่ในช่วง พี่ก็ฟังและดีฟัง แล้วทีนี้ก็เหมือนกับสนทนากับแมบเอง บอกว่าเออขอโทษนะครับ ผมขอฟังเดอะช็อปได้ไหมน้องคนนี้เขาก็เกิดอาการแบบกลัวหรือว่านอยหรือรำคาญก็ไม่รู้นะก็เลยบอกว่าอุ้ยฟังอะไรที่ไร้สาระเออทีนี้มันทำให้เราเนี่ย เกิดอาการรงุดหงิไม่ชอบมาพาคนเท่าไหร่อ้าวไม่ฟังก็ไม่คุยไม่สนทนาก็ไม่เป็นไร แล้วก็ปิดวิทยุพอปิดวิทยุเสร็จปุ๊บปีกลับรถมาก็เรามาส่งผู้โดยสารตรงเนี้ยมาส่งผู้โดยสารตรงนี้จุดเนี้ยนะครับ ครับตรงสะพานลอยเนี่ยหลังจากลงไปจับเสร็จเรียบร้อยนะพี่ก็โอเคเพราะมันเป็นสะพานยูเทิร์นเนาะมันขึ้นไม่ได้เพราะตรงนั้น มันมันเลยมันเลยมันเลยเส้นเกือบมาไปแล้วครับ ทำให้พี่ต้องไปกลับรถ ตรงตู้นแอาสารจะป้องงู อ่าครับ อ่าครับวิ่งปันกลับรถสั่งขอมวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตรงที่ว่าพอกลับรถมาปุ๊บพี่ก็มาจอดตรงบิ๊กซีฝั่งตรงข้ามเป็นเคหาโรตัสใช่ไหมครับสะพานลอย วันนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกครับ ก็คือเจตนาก็จอดใต้ตรงนั้นก็มันก็โอ้โหมันก็ขึ้นมาไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วเพราะว่ามันเงียบสงัด อืมนะช่วงนั้นมันเป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นโควิดเป็นช่วงโควิดนี่แหละ คนก็ไม่ค่อยมี แต่ที่จอดเนี่ย คือจอดเช็ค โทรศัพท์ว่า มีใครเขาแชทมาไหมอะไรไหมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูตอนนั้นนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูด้านท้าย อืมอืมตรงฝั่งท้างล่งแต่ไม่รู้มาจากไหน เพราะตอนที่เราจอดรถเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนไหนมาหรือว่ามีคนมาอยู่ตรงนั้น ก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเธอก็เอาหน้าเนี่ย ก้มลงมามองแล้วก็ถามพี่ ไปซอยเทนทะเลไหมเราก็บอกว่าครับ อ่า เราก็บอกว่าโอเค ได้ครับ เดี๋ยวผมไปส่ง ครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็วางโทรศัพท์มือถือ อืยังไม่ทันเช็ดเลย ก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ปุ๊บอ่ะผู้สายคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเราก็มองดูกระจกด้านข้างเอาโอเคผู้สารปิดประตูเข้ามาแล้วครับ ตั้งเราก็ออกตัว พอออกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนนั้นเปิดจะช็อกค้างไว้ ตอนนั้นเนี่ย รู้สึกว่าพี่ป๋องเนี่ยกำลังดำเนินรายการอยู่ไอเราก็โอ้โหแหมนะคุณทัพบัญชาการเองเนี่ย มันเรื่องมันสนุกเวลาพี่ป๋องเนี่ยเขามาดำเนินรายการเนี่ย คือทุกคนเนี่ย แน่นอนชอบเราก็คนหนึ่งนะชอบพี่ป๋องดำเนินรายการตอนนั้นติดพี่ป๋องมาก ก็เลยได้เปิดถาม ผู้จารท่านเนี้ยเป็นผู้เป็นผู้หญิงนะขอโทษนะครับผมขอฟังรายการผี ได้ไหมครับ ผมถูกคำตอบเดิม พี่ผีเผอมีที่ไหนเฮ้ยไร้สาระน่ะสไร้สาระนะปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดเออเออเออเราก็โอเคปิดก็ปิดว่ะมีความน้อยละครับ ก็พอมาถึงลงเล่าแสงจันทร์พวกผมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปอยู่เทินกลับขึ้นสะพานข้ามถูกไหมฮะข้ามสะพานตลาดสองไปเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ ซอยเทียนทะเล ครับ ช่วงนั้นเนี่ย เชื่อผมไหมพี่ไม่ได้คุยอะไรเขาเลยครับ เพราะไม่สบอารมณ์พอไปถึงหมู่บ้านหนึ่งเลยหัวกระบือไปแล้วเลยวัดหัวกระบือไปแล้ววิ่งเข้าไป ลึก พอสมควร ไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้าน ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดน้องวีอยู่เขตนั้น อาจจะรู้ว่าเข้าไปมันจะเจอหมู่บ้านครับ รู้ครับตรงนั้นน่ะ คือพูดง่ายหมู่บ้านหลังเนี้ยหมู่บ้านเนี้ย ือเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านไปได้เลย อืมแต่ระหว่างถนนเนี่ย ตรงตึกถึงป้อมเนี่ย มันจะห่างกันประมาณสักห้าสิบเมตรได้หมู่บ้านนี้นะแล้วก็จะมีศาลาเนี่ย อยู่ริมทางครับศาลารอผู้โดยสารก็กดถูกคำสั่งของผู้หญิง ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพี่กลับรถแล้วก็จอดตรงศาลาเลยนะ อืมอ้าวเราก็เอกใจสิอ่ะแล้วทำไมได้เข้าไปในหมู่บ้านเลยล่ะครับ ครับ กี่โมงแล้วพี่ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่พี่ยม ตอนนี้กี่โมง ตอนนั้นก็เกือบตีหนึ่งแล้วโอ้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่น่าทำแบบนั้นนะ อันตรายนะเออ ก็ใช่ไงแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เดี๋ยวเข้าไปหมู่บ้านยังตรงหน้าป้อมก็ยังดีอ่ะ เราก็พูดอย่างนี้อืเขาขึ้นเสียงแข็งทันทีบอกให้จอดก็จอดสิ อ้าต้องการงั้นก็ได้ แล้วก็จับให้ ครับหักยูเทิร์นฟ้าจอดตรงสารานั้นทันที ปั๊บเธอก็เปิดประตูออกไป ครับ ตอนนั้น มิเตอร์ขึ้นรู้สึกเก้าสิบเอ็ดบาทอ่ะโอเค เหมือนเธอเปิดประตู และเธอก็ยื่นศีรษะเข้ามา ตอนนั้นได้ยินอย่างไม่ค่อยชัดเจนนักว่าพี่ขับรถดี ๆ นะ หรือ พี่กลับดีๆนะอสองประโยคนี้ฟัง ไม่ชัดเจนปะอะไรวะ ก็โอเคไม่ว่าอะไร น้องผู้หญิงก็ปิดประตูเข้ามา ปั้ง ก็ปิดประตูปั้งเข้ามา เชื่อหรือไม่น้องิีมันมีเสียงเสียงหนึ่งมาเคาะตรงคนสซนกลางตบตบตบตบตบตบพี่ไม่ต้องลบมิเตอร์นะต่อมิเตอร์ได้ไหม เดี๋ยวผมจ่ายเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมันมาจากไหน มันมาได้อย่างไร ตอนนั้นสงนใจมากซึ่งมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งขยับมาจากด้านหลังบอกพี่เข้ามานั่งอยู่ตรงกลางคนโซนเออเออ พร้อมก็บอกว่า พี่ พี่ชอบฟังเรื่องผี เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟัง เอาสิแม่ตอนนั้นจักโกรธยิ้ม เพราะเราต้องการเรื่องผีมาเล่า แป๊บหนึ่งรายการพี่ยมแป๊บหนึ่งก่อนจะยิ้มน่ะ ลืมแล้วเหรอว่ามึงมายังไงณตอนนั้นลืมสนิท โอ้ยด้วยความดีใจด้วยความดีใจด้วยความดีใจ ก็เลยบอก โอ้ได้ได้ผมขอบคุณมากเลย คือแบบมีคนขึ้นมาแล้วบอกว่า เอออย่างนี้นะ มันใช่เลยเพราะว่าเราต้องการ เราต้องการฟังผีอ่ะโอเค งั้นไม่ฟังละ เดี๋ยวจ๊อก ไม่ฟังละรายการเนี้ยฟังเองก็เลได้ฟังตรงนี้เลยเอาตรงสอๆอ่ะน้องน้องเล่ามาเลย การสนทนาเนี่ยมันเหมือนการสนทนาทางโทรจิตพอนึกออกการโทรจิตเนี่ย มันเป็นการไม่สนทนาเหมือนกับเราคุยกันอย่างนี้ ไม่ได้ขยับคุยกันเนี่ย ไม่ได้ขยับมันจะสัมผัสอย่างนี้ได้ แต่มันเป็นการเล่าแบบประเภทที่ว่าพี่ไม่ได้มีการโต้ตอบ ครับ พี่มีอาการเหม่อลอยขับรถมาตลอดเหมือนกับตามันแข็ง แล้วก็มองทางไปเรื่อยๆตามกำหนดที่เขาเล่าไปแล้วก็มีเสียงใส่เข้าไปในหัวเราอย่างเงี้ยพี่ ถูกต้องเป็นการเล่าแบบทรจิตครับใช้คำพูดนี้ดีกว่าเพราะอาจจะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความดีใจก็ไม่ได้ไปคิดอะไรทั้งสิ้นและแล้วเนี่ย ระหว่างที่เขาเล่าเรื่องอยู่พี่เอกใจมันค้านอยู่ในหัวสมองว่า มึงขึ้นมาได้ยังไง อ้าวเพิ่งนึกออก เออไอ้ยมึงขึ้นมาได้ไงแล้วมขึ้นมาตอนไหน ตอนที่มองอยู่ ลักษณะของผู้หญิงเนี่ย ก้มศีรษะเข้ามาที่ประตูรถตอนนึกภาพออกแกไหมผู้ชายคนนี้ไม่สามารถจะดันตัวผู้หญิงเนี่ยเข้าไปก่อน ถ้าผู้หญิงคนนี้ถูกดันตัวเข้าไปก่อนผู้หญิงคนนี้จะต้องนั่งหลังผม ใช่ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่หลังเบาะผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้เปิดประตูกว้าง ครับ แต่เข้ามานั่งตามปกติจากการที่มองกระจกสองข้าง แล้วก็ปิดประตูเข้ามาแล้วขึ้นมาตอนไหนมันสวนกัน ระหว่างนั้นก็ฟังเรื่องราวของเขาที่เล่าไปด้วยโอ้โหครับเขาเริ่มเล่าเลยว่า เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งก็อยู่ตรงแถวแถวบนพระรามสองนั่นแหละอืมอืมอ่าเป็นบริษัทดังมีคนงานเยอะทำเป็นกะ เขากับแฟนเนี่ย อยู่ด้วยกันมาประมาณสี่ปีถึงห้าปีเห็นจะได้อะนะครับ ครับ แต่แฟนเขาเนี่ย เป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้ก็จะมีหนุ่มๆหลายคนนะมาจีบมานุมมาจีบมาชอบ แต่เขาเนี่ย แฟนเขาเนี่ยจะไม่มีโอกาสปิดตัว เพราะเขาทำงานอยู่กะเดียวกัน ครับ ตอนนั้นเขาทำงานกะกลางคืนด้วยกันทั้งคู่เป็นกะกลางคืน แล้วแล้วเนี่ย เหตุการณ์มันเกิดขึ้นผิดผันก็ตรงที่ว่า ผู้ชายคนที่อยู่ในรถผมเนี่ย ถูกเปลี่ยนขับมาเป็นกลางวันคือผัวเนี่ยทำงานกลางวันระยะหนึ่งครับ เป็นระยะหนึ่งนะครับ อาจจะสองเดือนสามเดือนก็ไม่ทราบได้ เขาก็เล่าให้ฟังว่าทีนี้เนี่ย เพื่อนที่ทำงานกับกลางคืนด้วยกันเนี่ย ก็มักจะโทรมาบอกว่าเฮ้ย กูเห็นเมียมึงนะนู่นนี่นั่นกูเห็นเมียมึงนะนู่นนี่นั่นมันบ่อยครั้งไงครับ มันบ่อยครั้งเนี่ยก็ทำให้เขาบอกเอ๊อยากจะอยากจะพิสูจน์อยากจะรู้จะทํำยังไงดีคันจะเข้าไปเวลาที่แฟนเขาทำงานรอพอแม่เข้าอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนกักกลางวันบริษัทนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า บริษัทนี้เข้มเข้าไม่ได้ เพราะจำ แค่พนักงานแทบจะได้เลยซ้ำแม้ถึงพนักงานจะเป็นพันคนก็ช่างเขาก็หาวิธีทาง แต่ในสุดเขาก็ได้สบโอกาสในเมื่อเขาได้อ้อนวอนกับหัวหน้าหน่วยงานของเขาว่า ขอย้ายกลับมาทำงานกะกลางคืน เพราะว่าเขาไม่สะดวกในส่วนนี้ ปรากฏว่าได้รับอนุมัติจากการทำกะกลางคืน อืแต่ เขาไม่ได้บอกเมียเขาออกจากบ้านปกติเขาจะออกจากบ้านพร้อมกันถูกไหมแต่วันนั้นเนี่ย เขาไม่ได้ออกบ้านพร้อมเมียเขาเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเขาทำงานกะกลางวัน จะต้องนอนอยู่ที่บ้าน อืก็ปรากฏเมียเขาเข้าไปทำงานก่อนแล้วเขาก็ตามหลังไปที่หลังครับ หลังจากตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มันเป็นการพักทานอาหารเวลากกลางคืนนะครับ ทีนี้เนี่ย เพื่อนเขาก็วิ่งมาบอกว่าเฮ้ยกูเห็นเมียมันเนี่ยอยู่ที่โรงอาหารด้านซ้ายอ่ะนั่งคุยกับใครในงในที่มืดๆหน่อย เมื่อได้ยินอะมันมันก็กบเอ้ยนายวะอยู่นายวะุาพพูดเหรอใช่ไหมเฮ้ยมึงยุ่งเรื่องนี้ลงพวกเนี้ยมึงยุ่งไม่ยุ่งเพื่อนก็ปฏิเสธไป หลังที่ปฏิเสธไปคุณเขาก็ลุกหน้าไปที่ เป้าหมายตรงนั้นทันที คือโรงอาหารด้านท้ายหลัง ตรงหลังโรงอาหารนั้น อืปรากฏภาพที่เขาเห็นนั่นก็เป็นภาพที่เขามีผู้ชายหนึ่งมาโอบกอดเมียเขาอยู่แล้วก็คุยกันอย่างมีความสุข ครับ แน่นอนความโทสะโมโหมันเกิดขึ้นแน่นอนจึนเดินปรีเข้าไป ถามเมียเขาว่าเฮ้ยทำอะไร เมื่อทำอะไรเสร็จปุ๊บไอ้ผู้ชายที่กอดผมก็เลยถามว่าไอ้นี่เป็นใครอ่ะ ผู้หญิงก็ไม่ทันได้พูด อืมก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้น พอชกต่อยกันปุ๊บเนี่ย เขาตอนนั้นอ่ะ เขาเล่าให้ฟังว่า เขารู้สึกมีอะไรมากระทบที่ทนคอเขา อย่างแรง ครับ อย่างแรง จนเขาหมดสติไป แล้วเขาก็จำความไม่ได้อีกเลย อืว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเอง ครับ จนมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเนี่ย พี่ได้ขับรถ ผ่านใต้สะพานนี้จะอยู่ฝั่งโลตัสถนนพระรามสองขาออก ครับ ครับผ่านไปตรงจุดจุดนั้น ที่เห็นรถติ๊กตักคันหนึ่งเขาเปิดกระบะตอนขับไปยังไม่เปิดขับขับไปตามตูดรถติ๊กตักคันเนี่ยเขาเปิดกระบะ แล้วเหมือนกับทิ้งม้วนเสื่ออะไรลงมาเป็นม้วนอะไรอย่างเออถีบถีบลงมาตกมาที่พื้น ม้วนเสือเนี่ย มันก็กิ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่ก็เลยหักตลกลงเออเขาไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเฮ้ยของมันตกก็บีบแต่แป้นแป้นแป้นอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่สนใจเขาก็เหมือนกับสปีดสปีดไปทันที อืโดยมีคนน่ะ นั่งอยู่นั่นเนี่ยในในท้ายรถปิกอัพคันนั้นอ่ะประมาณสองคนเห็นจะได้เราก็แปลกใจว่าทำไมเขาไม่เก็บของเอาโอเคเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจ เชื่อหรือไม่ว่าตื่นเช้ามา ข่าวนี้ข่าวดังข่าวใหญ่ มีรถบรรทุกติดล้อเทนเลอร์เหยียบคนคคนนี้ร่างเล็ก ซึ่งนั่นแน่นอนอยู่แล้วข่าวต้องลงแล้วว่าเป็นการอำพรางคดีศพครับ เขาอยู่ตรงนั้น หลังจากที่เขาเล่าเหตุการณ์เสร็จติดล้อปุ๊บเนี่ย เขาบอกว่า วันนี้ ผมได้มาเจอแฟนผม ที่ตรงนี้แล้วผมก็เลยข้ามสะพานลอยแล้วไปส่งแฟนผมอะกลับบ้านกลับบ้านเหตุการณ์มันพลิกตรงที่ว่ารถ มาถึงปากทางพระรามสองจุดที่เขาเล่า เขาบอกพี่ปกติเราจะวิ่งอยู่เลนใน เพื่อจะไปส่งเขาจุดเดิมครับ ปรากฏเขาบอกว่า พี่ออกเลนนอก พอออกเลนนอกปั๊บเขาพักทันทีว่า พี่อย่าบอกนะ ว่าพี่ไม่เคยเห็นผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอพูดคำนั้นปั๊บภาพที่มันติดอยู่หลายปีมาแล้วมันเปิดขึ้นกระทันหันทันทีว่ามีรถปิกอัพคันหนึ่งถีบม้วนเสือ ถีบม้วนอะไรทุกอย่างเนี่ยตกลงมาแล้วตอนเช้าข่าวมันดังมาก เออพี่อย่าบอกนะเพราะพี่ไม่เจอผมพอภาพนั้นตัดเข้ามาในหัวสมองตัดเป็นภาพออกมาทันทีให้เห็นเลย พี่ร้องเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอกจริงๆว่ามีอาการชาในตัวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา เขาพูดเบาๆที่จอดตรงใต้สะพานลอยผมอยู่ตรง ต้นไม้ต้นนี้ ถ้าเป็นน้องวีจะทำยังไงอุ้ยไม่ทำยังไงอะครับ ผมจะจอดรถระดับเครื่องแล้วก็น็อกไปตรงนั้นดีกว่าไม่ไม่ไม่ขับรถต่อแล้วพี่ไม่ไหวว่ะหลังจากเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่ะตอนนั้นอ่ะ มันชาไปทั้งตัวแล้วมันก็ประหม่าว่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้ผมฟังมาแล้วผมเหมือลอยอ่ะขับออกมาได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย คือคน มันมันเหมือรอยอ่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้ขับรถเองไงเราขับมาถึงตรงนั้นอ่ะมันเพิ่งรู้สึกผวังนั้นอ่ะพอรู้สึกผวังนั้นปุ๊บเนี่ยจะเจอปัญหาคำถามแบบเนี้ยมันทำให้มึนงง พองงตรงนั้นอ่ะ มันก็คิดอีกอย่างหนึ่งด้วยความโกรธสิเอาสิวะผีก็ผีอ่ะ ขอกลับหลังหันไปดูที่บอกสักครั้งหนึ่งดูวะอืมขอจังจังวะทีขอจังจังไอ้ผีเนี่ยมะอืมพอหันปั๊บ มันเป็นควันอะดำๆลอยอยู่ในรถเนี่ยประมาณสักเอ่อเ้่าหัวนิ้วโป้งมืออะมันเป็นควันดำๆอะแล้วมันลอยออกไปจากประตูที่มันติดไม่สนิทคือปิดประตูเนี่ยมันจะตั้งมันสนิทใช่ไหม แต่มันติดนอกมันมันค้างอยู่ควันนั้นก็หายไป พอควันนั้นหายไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะก็ส่งโทรศัพท์ไปตรงนี้ เราไปกลับรถเราไปอยู่เทินกลับมาแล้วก็จอดตรงที่บิ๊กซีเนี่ยแต่เป็นสะพานลอยฝั่งข้ามแล้วก็ออกมาดูว่าเออทำไมเรามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากนั้นพี่ก็เป็นคนคว้าดูอีกครั้งจึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่เขาไปส่งนั่นก็คือผีครับเพราะข่าวหลังจากนั้นเนี่ย ไม่เท่าไหร่จะมีผู้หญิงถูกฆ่าตายในบังกะโล แห่งหนึ่งในเขตบางขุนเทียน ซึ่งตรงกับคนที่น้องเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้เล่าที่ฟังว่าเขาเพิ่งมาเจอแฟนเขา ซึ่งเขารอแฟนเขาอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้ว โอ้โหจึงจับใจความได้เลยว่า โอ้ ผีส่งผีไปส่งผีเออนี่คือเรื่องราวที่พี่ไปประสบเจอ คือที่ผมรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะหน่อยนะพี่ เพราะว่าครับ ตอนพี่ยมเล่าว่ารถอยู่ตรงไหน ขับ วนผ่านหน้าอ่าโรงเบียร์ผ่านหน้าศาลพ่องู ขึ้นยูเทิร์นเกือกมา้าคือภาพทุกภาพมันอยู่ในหัวผมหมดอ่ะเพราะมันคือหลักบ้านผมเอง คือ แล้วมันยิ่งอินกับกับบรรยากาศเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าสองข้างทางจะเป็นยังไง ตอนพี่เลี้ยวเข้าไอ้ถนนเส้นในเทียนทะเลอ่ะบางอ่ะคุณผู้ชมเส้นนั้นเนี่ย มันระยะเวลาเนี่ยตีหนึ่งเนี่ย มันก็เปี่ยว คือผมจะบอกว่าโคตรเปี่ยวเลยนะถนนเส้นนั้นอะแต่ก่อนใช่ใครแท็กซี่ที่ไหน ใครเรียกไปก็ไม่ไปนะพี่เขาบอกว่า ใช่เข้าไปโดนป้นโดนจี้แน่นอนเออ จริงครับ ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้